ล่าสุด 30 เมษายน 64 เยียวยาด่วน สบคยื่นแล้ว เร่งช่วยเหลือสองกลุ่มแรก ผู้มีรายได้น้อย บัตรคนจน กลุ่มเปราะบาง สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ซึ่งทางสบคนะคะ ก็ได้แถลงเมื่อวานในวันที่ 29 เมษายน 2500 1 6 4นะคะ เสนอให้เยียวยาด่วนนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ ๆ สิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ ก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อม ๆ กันเลยค่ะ หลังจากที่มีการถแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบค ในวันที่ 29 เมษายน 2564 นะคะ ซึ่งข้อเสนอของสอปกนะคะสบค ได้มีการยื่นเสนอหลายข้อค่ะ และหนึ่งในนั้นนะคะ ก็มีการเสนอมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการ การในครั้งนี้โดยเร่งด่วนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีข้อไหนกันบ้างนะคะ การเสนอการเยียวยาประชาชนนะคะก็มี2ข้อนะคะก็คือข้อที่2นะคะขอให้สบศกรุณาพิจารณา กำหนดมาตรการเยียวยา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้โดยเร่งด่วน ข้อที่3นะคะขอให้มทพมนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาสังคมเร่งรั ัฐในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง อย่างเต็มขีดความสามารถค่ะ อนแน่นอนแล้วนะคะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะ มีการเสนอจากทางสบคออกมาแล้วนะคะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกที่3 นี้นะคะก็น่าจะมีการเยียวยา มีมาตรการเยียวยาออกมาเร็วๆนี้ค่ะ ในส่วนของการถแถลงข่าวนะคะ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบบคในวันที่ 29 เมษายน 2564 นะคะ ถ้าใครอยากรับฟังเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถไปรับฟังได้ที่ 2HD NBT สดค่ะ ซึ่งในส่วนของข่าวสารความคืบหน้านั้นนะคะ ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ ทางช่อง จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะ